นี่คงเป็นครั้งแรกเลยก็ว่าได้ ที่ผมเลือกที่จะเก็บภาพความทรงจำไว้ ในรูปแบบของวิดีโอ เพราะปกติแล้วผมมักจะเก็บเป็นแบบภาพถ่าย ซึ่งการเดินทางในครั้งนี้ ผมมาด้วยตัวคนเดียว และโทรศัพท์เครื่องเดียว ไม่คิดเลยครับว่าจะมีคนที่มีจุดหมายเดียวกันมาเยอะขนาดนี้ ก่อนที่จะถึงช่วงเวลาที่วัดนี้ฉายแสงผมได้เดินเก็บภาพบรรยากาศโดยรอบของวัด มีผู้คนมากมายมาจากต่างที่ต่างแดนที่มีจุดหมายเดียวกัน หนึ่งในนั้นก็คือผมเอง ลองมองย้อนภาพกลับไป ถ้าเป็นเมื่อก่อนในช่วงเวลาแบบนี้ผมคงยังกลุ่มอยู่กับงานงานที่ไม่มีวันจบวันสิ้น ตื่นเช้ามาก็ต้องเจอมันอีก ถ้าเป็นไปได้ ผมก็ไม่อยากกลับไปในจุดเดิมๆแบบนั้นอีกแล้ว สิ่งที่ผมชอบมากที่สุดสำหรับสถานที่แห่งนี้ก็คือดวงตะวันที่คลอยรับขอบฟ้าไป พร้อมกับแสงที่ค่อยๆมืดมิดสลับกับแสงความสวยงามของวัดขึ้นมาแทนที่ เคยสงสัยกันไหมครับว่าชีวิตคนเรานั้นเกิดมาเพื่ออะไร นี่คือ ที่ผมจะเริ่มออกเดินทาง ค้นหาตัวเอง ที่มองเห็นคือด่านชายแดนช่องเมฆนะครับ เป็นจุดผ่านชายแดนไทยลาวจุดเดียวนะครับในภาคอีสานที่สามารถเดินทางไปประเทศลาว โดยทางพื้นดิน ซึ่งถ้าจุดอื่นเนี่ยต้องข้ามลำน้ำโขง จุดประสงค์สำหรับการเดินทางในครั้งนี้ ผมอยากมาดูบรรยากาศยามเย็น ของวัดภูพร้าวแห่งนี้ ที่เขาบอกกันว่ามันจะมีแสงเปล่งประกายในช่วงค่ำคืน ดไลค์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้มือใหม่อย่างผมด้วยนะครับ ขอบคุณที่รับชมครับว้ายน้องเยอะอ